เรามาดูกรณีการกระทำผิดจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความเป็นส่วนตัวกันนะคะ ซึ่งอาจารย์ก็ได้นำเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มาเป็นกรณีศึกษาค่ะ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องต่อไปนี้นะคะ ในเรื่องของการสะกดรอย การนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น ไปขายให้กับผู้อื่น การจุลกรรมเอกลักษณ์บุคคล การก่อกวนระบบสแปมเมลค่ะ